สดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรพงเมธานะคะจากศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสพม20จังหวัดอุดรธานี ศูนย์อาเซียนของเราเป็นในโครงการสปิริตอปาเซียนนะคะที่เรียกว่าเป็นซิสเตอร์ส o ู l ซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปี 2553 ก็ก็มีโครงการที่ทำหลักๆกิจกรรมหลักๆ ที่เราทำของศูนย์อาเซียนของเราได้แก่การ รมครูให้ความรู้ครูสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับประชาประชาคมอาเซียนสำหรับเด็กและครูและเยาวชนรวมทั้งประชาชนรายรอบของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งตอนนี้เรามีเครือข่ายสปีดาเซียน 30โรงในเบื้องต้นมีแค่ 9 โรงเรียนหลังจากนั้นก็จะมีโรงเรียนที่สนใจสมัครมาเป็นเครือข่ายของเราตอนนี้มี 30 โรงเรียนนะคะทั้งต่างจังหวัดและในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง นักเรียนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดีตลอดมานะคะผลงานดีเด่นของเราคือเราได้รับรางวัล c e o Japan e s อ Award ปี 2014นะคะเรื่อง Fostering Global Citizenship for Sustainable Future นะคะซึ่งโครงการของเรานั้นได้รับรางวัลที่หนึ่งก็คือเป็นชนะเลิศในอาเซียนมาในปีนั้น แล้วก็จะมี best practice ของ HTU นะคะกระทรวงศึกษาของประเทศเกาหลี ที่จะทำการที่จะจัดสอนวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนผ่านเขาเรียกว่าบอร์ดดิ้งเกม นะคะในปี2 5 0 1 5นในปี 2015 นะคะซึ่งก็ได้นำเสนอไปเป็นลูกเล่มนะคะแจกจ่ายไปทั่วโลก กิจกรรมที่เราทำเสนอ ที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนก็คือเป็นรูทีนนะคะคือกิจกรรมนิทรศการสัปดาห์อาเซียนก็จะมีชุมชน คือบริเวณของเราเนี่ยจะมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามเยอะ ก็จะมีสมาคมชาวเวียดนามที่จังหวัดอุดรนะคะก็มาร่วมจัดงานเิทศการอาเซียน แล้วก็เิทศการวันเฟสซึ่งจะประชาสัมพันธ์เรื่อง การปฏิบัติตนการปรับตัวหรือวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม ซึ่งภาษาเวียดนามนี่เป็นภาษาต่างประเทศที่สองในอาเซียนที่เราสอนเรีเยนนะคะ เราจะมีภาษาจีนญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเวียดนามซึ่งเป็นภาษาในอาเซียนที่ตองสอนมาได้สี่ห้าปีแล้วค่ะก็มีครูเจ้าของภาษา แล้วตอนนี้มีคุณครูที่สอน โดยที่เป็นคุณครูบรรจุใหม่นะคะถ้าจบภาษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีครูที่เราเป็นอาจารย์จ้างสอนก็มีค่ะ เด็กต้องมีความสนใจมากแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากสมาคมคนเวียดนามที่อยู่ที่ที่อุดรด้วยค่ะนับไปแล้วเราก็เต็มที่ในด้านด้านสื่อนะคะในด้านสื่อแล้วก็ด้านบุคลากรแต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือยังขาดงบประมาณจริงๆแล้วเราต้องการงบประมาณที่จะจัดกิจกรรมสำหรับ นักเรียนเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้ต่อเนื่องตอนแรกเราได้งบประมาณมาเยอะในปีแรกแต่หลังๆมาเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดที่งบประมาณเราต้องใช้ของเรียนเพิ่มนะคะ แต่โรงเรียนก็สนับสนุนเต็มที่เหมือนกัน แต่งบประมาณในอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้หรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วได้ห้าหมื่นจบสี่โครงการอะรประมาณนี้ต่อไปก็ถ้าได้รับงบประมาณสนับสนุนก็คือว่าเราจะพัฒนาศูนย์ของเราให้เป็น เป็นที่เป็นเป็นที่เป็นแหล่งศูนย์รวมของสื่อการเรียนสอนนวัตกรรม แล้วก็เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไป สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Good morning อ่าเรามาทักทายกันเป็นภาษาอาเซียนกันดีไหมอ่าใครรู้ภาษาอาเซียนบ้างลูกทักทายเป็นภาษาอาเซียนหน่อย สบายดี สบายดีประเทศไหนคะ ประเทศลาว ประเทศลาว อ้าวค่ะ สิ้นเจ้าตะกี้เขาพูดสิ้นเจ้า ที่หนูเรียนใช่ไหมคะลูกประเทศไหน เวียดนาม สบายดีสารมัตปากีนี่ฮาว สวัสดีค่ะ กูมุสตา ซินเจ้าสลามัดดาตังมิงกลบาเป็นไงคะเมื่อเช้าเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราทำความดีอะไรบ้าง ก่อนจะออกจากบ้านมาโรงเรียนเนี่ยเราทำอะไรบ้าง ช่วยกวาดบ้าน กวาดบ้านโอ้ ปัดบ้าน เก็บขยะด้วยนะคะ เก็บขยะที่บ้านด้วย สังคมของเราก็ได้แต่เริ่มต้นจากที่ไหนคะ จากที่บ้านก่อนออกจากบ้านมาก็มาที่ไหนคะเรามาเจอเยอะแยะเพื่อนเราที่โรงเรียน จากนั้นถ้าเราจะไปปิดยาวนี่เราไปทำบุญหรือวันนักขัตฤกษ์เราไปทำบุญก็คืออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ชุมชนอยู่ที่วัดอยู่ในสังคมมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใช่ไหมคะะวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่อง เราจะมาดูว่า เอ๊เราจะทำยังไงให้เป็นคนดีของสังคม ทำยังไงให้เป็นพลเมืองดีของสังคม คำว่าพลเมืองก็จะใหญ่หน่อยนึง เราก็จะแบ่งกลุ่มกันดีไหมคะ โอเค แบ่งกลุ่มกัน นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจนะลูกนะ เราจะอยู่กันกลุ่มละ 6 คนนะคะ ใช้เวลาจัดกลุ่มไม่นานนะคะ พอเราได้กลุ่มแล้วทีนี้เราก็จะต้องธรรมดากลุ่มจะต้องเลือกใครคะเออหัวหน้าหรือประธานกลุ่มใช่ไหมคะ เราจะเลือกใครเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะ มีรองหัวหน้ากลุ่มด้วยนะคะ แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่ม ตั้งชื่อทีมของเราว่าจะทีมชื่ออะไรนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันอ้าวพอเราได้แล้วอ้าวเขียนชื่อทีม ลงในแผ่นป้ายที่ครูให้ไว้นะคะ ตั้งไว้ให้มันสนิทลูก ทุกทีมได้หัวหน้าได้ชื่อทีมแล้วครูจะถามทีละทีมลูกอ่ะทีมนี้ชื่อทีมอะไรคะ Little Asia ลิตเติ้ลจริง ๆ นอกจากจะตัวเล็กแล้วก็ยังมาลิตเติ้ลนะคะเนี่ยเป็นการย้ำว่าอย่าบอกใครนะว่าเราเป็นลิตเติ้ลใช่ไหมคะเอาปุ่มให้ตัวเอง โอ้โห สุดยอดทีนี้ ขอรู้จักทำความรู้จักกับหัวหน้าทีมหน่อย อ้าวหัวหน้ากลุ่มนี้ใครคะ หนูเนาวอลุททยนะคะ อ้าวทำไมทำไมเลือกวอลลุททยเป็นหัวหน้าเขาตัดสินใจเด็ดขาดดี ตัดสินใจเด็ดขาด ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะโอเค มีเหตุผลที่ดีทุ่ม Amazing AEC ใครเป็นหัวหน้าคะ Giant ทำไมเลือก Giant เพราะอะไรคะ เพราะเขาตัวโตอ่าไม่ใช่ ราะอะไรเอ่ย เพราะอะไร มีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำไม่ใช่กลัวเขาเหรอลูกอ๋อ มีความรับผิดชอบ